หลังจากที่ได้เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ป้องกันไปคุกคามไปแล้วนะครับ คราวนี้เราลองมาดูวิธีการที่จะรักษาความปลอดภัยของ wireless network หรือ Wi-Fi กันบ้างนะครับ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนั้นจะมีการเข้ารหัสแบบ WEP แล้วก็ WEP ก็จะมีจุดอ่อนอยู่บางประการนะครับ แต่อย่างน้อยการใช้ WEP นั้นก็จะทำให้ Wi-Fi มีความปลอดภัยเบื้องต้นอยู่บ้างนะครับ ซึ่งดีกว่าไม่มีอะไรเอาซะเลย เมื่อแฮกเกอร์จะทำการโจมตี Wi-Fi นั้น สิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือการค้นหา SSID หรือชื่อของ access point ให้เจอซะก่อนนะครับ ดังนั้นสิ่งที่ผู้ใช้ระบบควรจะทำก็คือการตั้งค่า access point ของตนเองไม่ให้แสดง SSID เพื่อป้องกันการถูกค้นพบนะครับ อย่าลืมว่าเราสามารถซ่อน SSID ของ access point ได้นะครับ นอกจากนี้เรายังควรใช้การเข้ารหัสข้อมูลแบบ WAP 2นะครับซึ่งเป็นเทคนิคการเข้ารหัสที่ดีกว่า WEP ทีนี้เราลองมาเรียนรู้วิธีการเข้ารหัสกันบ้างนะครับ การเข้ารหัสข้อมูลเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ หรือข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีความอันตรายอย่างสูง การเข้ารหัสข้อมูลหรือ encryption นั้นเป็นกระบวนการในการแปลงข้อความ จากข้อความที่เป็นตัวอักษรปกติ ให้กลายเป็นข้อความที่ถูกเข้ารหัสไว้ เราเรียกว่า ciphertext นะครับ ซึ่งก็หมายความว่าข้อความนั้นจะไม่สามารถอ่านเข้าใจได้ หากไม่ถอดรหัสหรือ decrypt หรือ decipher ออกมาเสียก่อนนะครับ การเข้ารหัสข้อมูลจะทำได้โดยการนำเอาข้อความ มาผสมกับชุดตัวเลขรหัส ก่อนที่ข้อความนั้นจะถูกส่งออกไปยังเครือข่าย ผู้ที่รับข้อมูลมีหน้าที่ที่จะต้องถอดรหัสเพื่อที่จะอ่านข้อความนั้นนะครับ การเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายมีอยู่ 2 วิธีการก็คือ เทคนิคที่เรียกว่า Secure Socket Layer หรือ SSL นะครับซึ่งเป็นการเข้ารหัสการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนะครับ วิธีการเข้ารหัสอย่างที่ 2 ก็คือ Secure Hypertext Transfer Protocol หรือ HTTPS นะครับซึ่ง HTTPS จะเป็นการเข้ารหัสของข้อมูลที่ถูกส่งไปยังเว็บไซต์เป็นหลักนะครับ ตัวอย่างของ HTTPS ที่จะเห็นได้ง่ายก็คือเว็บไซต์ประเภท e-banking นะครับ เราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราไปเว็บไซต์ของพวก e-banking เนี่ย ก่อนที่เราจะใส่ username password นะครับ ให้สังเกตในด้านบนที่เป็น address ของเว็บไซต์นั้น ๆ ถ้ามีการเข้ารหัสที่เป็น HTTPS อยู่นะครับ ก็จะมีรูปลูกกุญแจที่ล็อกไว้นะครับ นั่นก็แปลว่าการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องของเรากับเว็บไซต์ของธนาคารนั้น ก็จะมีการเข้ารหัสข้อมูลอยู่ ทำให้การส่งข้อมูลนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ ถึงแม้จะมีการใช้โปรแกรมประเภท Sniffer ในการดึงข้อมูลออกไปแฮกเกอร์ก็ไม่สามารถจะอ่านข้อมูลนั้นเข้าใจได้ ถ้าหากไม่สามารถ decipher text ออกซะก่อนนะครับ เทคนิควิธีการเข้ารหัสที่นิยมนั้นมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน อันที่ 1 ก็คือการเข้ารหัสโดยใช้กุญแจแบบสมมาตร หรือ symmetric key encryption แล้วก็อย่างที่ 2 ก็คือ การเข้ารหัสโดยการใช้กุญแจแบบอสมมาตร หรือ asymmetric key encryption นะครับ เทคนิคการใช้กุญแจแบบสมมาตรนั้นจะทำงานโดยการนำข้อมูลไปเข้ารหัสกับกุญแจ ซึ่งเป็นตัวเลขชุดหนึ่งนะครับ ผู้รับและผู้ส่งข้อมูลจะต้องมีกุญแจที่ใช้ร่วมกันนะครับ ดังนั้นปัญหาหลักของวิธีนี้ก็คือ ไม่ว่าอย่างไร ผู้ส่งและผู้รับจะต้องมีการส่งมอบกุญแจให้แก่กันเสียก่อน เพื่อที่จะสามารถเข้ารหัสและถอดรหัสได้นะครับ ทำให้ผู้ประสงค์ร้ายสามารถลักลอบขโมยกุญแจนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็สามารถใช้กุญแจเดียวกันนี้ ในการไขรหัสข้อมูลได้เช่นเดียวกัน และเพื่อเป็นการแก้จุดอ่อนของการเข้ารหัสโดยใช้คีย์แบบ symmetric นะครับก็เลยมีการคิดคีย์แบบ asymmetric ขึ้นนะครับ ซึ่งเทคนิควิธีการนี้เนี่ยก็จะออกรูปแบบกุญแจที่มีความแตกต่างกันนะครับโดยกุญแจแบบอาสมมาตรนี้ผู้รับและผู้ส่งจะมีกุญแจที่ต้องใช้ร่วมกันที่เราเรียกว่า กุญแจสาธารณะหรือ Public Key วิธีการนี้นะครับผู้ที่รับข้อมูลจะมีกุญแจอยู่ 2 ชนิดนะครับกุญแจอย่างแรกก็คือ Public Key ซึ่งสามารถแจกจ่ายต่อสาธารณชนได้ แล้วก็กุญแจอีกอันหนึ่งก็คือกุญแจส่วนตัวหรือ private key ซึ่งจะต้องเก็บไว้กับตัวเท่านั้นนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับให้ผู้เรียนดูภาพประกอบก็คือว่า ถ้าเกิดมีคน 2 คนในที่นี้ก็คือบ๊อบกับอลิสนะครับต้องการจะส่งข้อมูลหากัน จะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างถ้าเกิดเขาใช้ asymmetric key นะครับกระบวนการที่1ก็คือเมื่อต้องการส่งข้อความนะครับ ในที่นี้ผู้ส่งข้อความก็คือบ๊อบจะต้องขอกุญแจสาธารณะจากผู้รับในที่นี้ก็คืออลิสนะครับและนำกุญแจสาธารณะของอลิสมาเข้ารหัสกับข้อความที่บ๊อบต้องการส่งเสียก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับ ข้อความก็จะถูกส่ง โดยที่เข้ารหัสไปแล้วนะครับ และจะมีกุญแจส่วนตัวของผู้รับเท่านั้น ที่จะสามารถถอดรหัสอันนี้ออกได้นะครับ แล้วก็ลำดับที่ 3 ก็คือ เมื่อผู้รับได้รับข้อความในที่นี้นะครับก็คืออลิสเมื่อได้รับข้อความที่ได้รับการเข้ารหัสจากบ๊อบมาแล้วเนี่ยอลิสก็จะใช้กุญแจส่วนตัวหรือ private key ของตัวเองนั้น ในการถอดรหัสข้อมูลออกมา และด้วยวิธีการนี้นะครับ กุญแจส่วนตัวที่ถอดรหัสก็จะถูกเก็บไว้กับตัวผู้รับเท่านั้นนะครับ โอกาสที่กุญแจส่วนตัวจะถูกลักลอบขโมยออกไปจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก แล้วก็มีความปลอดภัยสูงกว่าวิธีแบบ symmetric key encryption นะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีการใช้ใบรับรองดิจิทัล หรือ digital certificate นะครับในการรักษาความปลอดภัยของการทำธุรกรรมออนไลน์ ใบรับรองดิจิทัลที่ว่านี้จะออกโดยองค์กรกลางนะครับซึ่งโดยมากก็จะเป็นองค์กรเอกชน ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการออกใบรับรอง ที่จะรู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า certificate authority หรือ CA นะครับ CA ก็จะทำการออกใบรับรองแบบดิจิทัลนะครับประกอบไปด้วยข้อมูลของเจ้าของใบรับรอง กุญแจสาธารณะ ใบรับรองนี้ก็จะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ CA นะครับแล้วก็สามารถแจกจ่ายให้กับบุคคลใด ๆ ก็ได้ ที่ต้องการทำธุรกรรมร่วมกับเจ้าของใบรับรอง ดังนั้น CA จะเป็นเสมือนหลักประกันนะครับ ว่าการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือองค์กรที่มีใบรับรองดิจิทัลนั้นเนี่ยจะมีความปลอดภัยสูงนะครับ ระบวนการรับรองแบบนี้นะครับ เราเรียกว่า Public Key Infrastructure หรือ PKI นะครับปัจจุบันนี้ PKI ก็เป็นที่นิยมมากในวงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce นะครับเนื่องจากว่ามีความปลอดภัย แล้วก็มีการประกันการส่งข้อมูลนะครับมาตรการควบคุมต่อมานะครับก็คือเรื่องของ system availability นะครับเมื่อองค์กรมีการพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินกิจกรรมมากขึ้น องค์กรยิ่งต้องมีมาตรการในการรับรองว่า ระบบของตนนั้นจะให้บริการได้เสมอนะครับธุรกิจที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงาน เช่น สายการบิน ธนาคาร ยิ่งจำเป็นต้องมีมาตรการในการรองรับเมื่อระบบหลักเกิดความขัดข้องนะครับเทคนิคที่เป็นที่นิยมก็คือการทำระบบคอมพิวเตอร์แบบ fault tolerant นะครับอันประกอบด้วยการมีระบบสำรองนะครับก็คือ มีระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ แล้วก็ข้อมูลสำรองไว้เสมอ เมื่อระบบหลักเกิดปัญหาขัดข้อง ระบบสำรองไม่ต้องเริ่มทำงานทันทีนะครับ ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการธุรกิจนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยไม่มีการหยุดชะงัก และเมื่อระบบสำรองทำงานแทนระบบหลักแล้วนะครับ องค์กรก็จะต้องรีบเข้าแก้ไขระบบหลัก ให้กลับมาทำงานได้เร็วที่สุด นอกจากการทำ fault tolerance แล้วนะครับ ยังมีเทคนิคอีกอันหนึ่งที่เรียกว่า high availability computing ก็คือการพยายามลดเวลาที่ระบบจะต้องปิดตัว หรือการลดดาวไทม์ให้เหลือน้อยที่สุด หรือไม่มีดาวไทม์เลยนะครับองค์กรที่กระบวนการธุรกิจจะต้องพึ่งพา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดเวลานั้น ก็จะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อม ที่เอื้ออำนวยต่อการทำ high availability computing นะครับซึ่งประกอบไปด้วยการมีระบบสำรองข้อมูล การทำฟาร์มคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อกระจายการประมวลผลออกไปนะครับระบบกู้ข้อมูลจากความเสียหาย และ การทำแผนดำเนินงานเมื่อระบบเกิดความขัดข้อง เช่นการทำ BCP ซึ่งได้กล่าวไปแล้วนะครับ ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรจะต้องสามารถเพิ่มหรือลดขนาด หรือที่เรียกว่า scalability ได้ตลอดเวลานะครับ การ scale นั้นก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนของการใช้งานนะครับ ถ้าเกิดต้องรองรับจำนวนของการใช้งานสูง ระบบต้องสามารถ scale up หรือเพิ่มศักยภาพขึ้นไปได้ แต่ในขณะที่ถ้ามีการใช้งานน้อย ระบบก็สามารถสเกลดาวลงได้ด้วยนะครับองค์กรนั้นจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่เข้าออกเครือข่ายของตนอยู่เสมอ เพื่อหา bottleneck หรือคอขวดของข้อมูลนะครับหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบว่า มีการใช้ระบบเครือข่ายไปนอกเหนือจากเรื่องของงานหรือไม่ เช่นการใช้เครือข่ายในการดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย การใช้ peer to peer ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับอย่างเช่น BitTorrent การที่ผู้ใช้มีการใช้โปรแกรมประเภทไฟล์แชร์ริงหรือ peer to peer ไฟล์แชร์ริงจำนวนมาก ๆ ในเครือข่ายนั้น ก็จะส่งผลกระทบต่อความเร็วของเครือข่ายนะครับ องค์กรจะต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึก หรือว่าการทำ deep packet analysis นะครับย่อว่า DPI เพื่อช่วยแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายนะครับ การทำ deep packet analysis ก็จะทำให้องค์กรสามารถ ระบุได้ว่าข้อมูลประเภทใดที่ควรจะรับสิทธิ์ในการใช้เครือข่ายก่อนนะครับ แล้วก็ข้อมูลประเภทใดที่ต้องการความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูง ก็คือหมายถึงว่าควรจะให้แบนด์วิดต์ต่อข้อมูลชุดนั้นจำนวนเท่าไหร่นะครับ ถ้าหากองค์กรไม่มีความชำนาญในการดูแลระบบความปลอดภัยนะครับ องค์กรก็ยังสามารถจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญให้เข้ามาช่วยจัดการได้ก็คือเป็นการเอาซอร์สไป โดยผู้ที่ให้บริการเรื่องการดูแลความปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้กับบุคคลหรือบริษัท ก็จะเรียกว่า Managed Security Service Provider หรือ MSSP นะครับ และโดยปกติแล้ว MSSP ก็จะให้บริการในการตรวจสอบระบบเครือข่าย การค้นหาจุดอ่อนของระบบขององค์กรนะครับ แล้วก็การทดสอบการป้องกันการบุกรุกด้วย หัวข้อใหญ่ถัดมาที่องค์กรจะต้องให้ความสนใจก็คือ Cloud Computing แล้วก็ Mobile Platform นะครับ ในขณะนี้นะครับ Cloud Computing แล้วก็โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น อำนวยให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจอย่างมากนะครับ แต่สิ่งที่ตามมาก็คือ ความเสี่ยงแล้วก็ภัยคุกคามที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเทคโนโลยี 2 ชนิดนี้ สำหรับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งนั้นเนี่ย ถึงแม้ว่าการประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นในคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับ ซึ่งอยู่นอกการดูแลขององค์กร องค์กรยังจำเป็นต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนะครับ และความถูกต้องเที่ยงตรงในการประมวลผล แล้วก็จุดอ่อนของการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ก็คือ เจ้าของข้อมูลนั้นไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลของตนเองนั้นเก็บไว้ที่ใดกันแน่นะครับ เนื่องจากว่าผู้ที่ให้บริการคลาวด์จะเป็นผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กรด้วยวิธีการต่างๆนะครับ เช่น การเข้ารหัสการสำรองข้อมูล การกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัย แล้วก็แจ้งให้องค์กรทราบและปฏิบัติตามเมื่อต้องการใช้คลาวด์คอมพิวติ้งนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับ องค์กรก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทที่ให้บริการคลาวนั้น จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีจริง ๆ ดังนั้น องค์กรจะต้องมีการตรวจสอบนะครับคอยสอบถามผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยนั้น สามารถเข้ากับมาตรฐานขององค์กรได้หรือไม่นะครับ และเมื่อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น เริ่มมีสมรรถนะที่ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับ การดูแลความปลอดภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็แทบจะต้องใช้มาตรการเดียวกันกับการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์เลยนะครับ ภัยคุกคามที่เคยโจมตีบนระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างเช่นไวรัสสปายแวร์ ตอนนี้ก็ได้ย้ายตัวเองไปโจมตีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่นเดียวกัน ดังนั้น นโยบายขององค์กรนะครับจะต้องครอบคลุมการดูแลความปลอดภัยของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอาจจะรวมไปถึงแท็บเล็ตอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ที่พนักงานของตนนั้นนำเข้ามาใช้ในบริษัทอีกด้วยนะครับ มาตรการที่สำคัญอย่างเช่น วิธีการจัดการกับข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อโทรศัพท์เกิดสูญหายนะครับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในองค์กร การอัปเดตข้อมูลสำหรับโปรแกรมต่อต้านไวรัสและสปายแวร์สิ่งเหล่านี้องค์กรต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับ เราจะเห็นได้ว่านะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆที่เป็นสมาร์ทโฟนนั้น ก็จะมีความสามารถในการสั่งลบข้อมูลที่อยู่บนเครื่องได้นะครับถึงแม้ว่าเครื่องจะไม่ได้อยู่กับตัวเจ้าของ การทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่ใช้โทรศัพท์นั้น มั่นใจได้ว่าถ้าหากโทรศัพท์เกิดการสูญหายโดนลักขโมย หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ เจ้าของข้อมูลนะครับสามารถลบข้อมูลส่วนตัวของตัวเองทิ้งไปได้นะครับ เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้หลุดลอดไปอยู่ในมือของผู้อื่น และการควบคุมอย่างสุดท้ายที่อยากจะกล่าวถึงในบทนี้ก็คือการควบคุมซอฟต์แวร์คุณภาพหรือคุณภาพของซอฟต์แวร์นะครับ องค์กรจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ของตนเองนะครับ โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าซอฟต์แวร์เมทริกก็คือการตรวจสอบซอฟต์แวร์ ด้วยมิติต่างๆ หรือข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยต้องมีการวัดออกมาได้ในเชิงปริมาณนะครับ การตรวจสอบนั้นทำได้โดยผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ กับผู้ใช้ระบบร่วมกันนะครับ ต้องร่วมกันตรวจสอบ ตัวอย่างของซอฟต์แวร์เมทริกก็อย่างเช่น การตรวจสอบจำนวนธุรกรรมที่ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ความเร็วในการตอบสนองของระบบนะครับ ความสามารถหรือความเร็วในการพิมพ์รายงานจากระบบในเวลา 1 นาทีเป็นต้นนะครับ การตรวจสอบนั้นจะต้องทำในทุกกระบวนการขั้นตอนของการพัฒนาระบบนะครับ ตั้งแต่การออกแบบพัฒนาระบบ จนถึงการเขียนคำสั่งของโปรแกรม การตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนและสม่ำเสมอในทุกกระบวนการนั้น ก็จะทำให้ข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์นั้นลดลงนะครับ และเมื่อข้อผิดพลาดหรือบั๊กมีจำนวนน้อยลง ระบบก็สามารถทำงานตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดีมากขึ้น จากเนื้อหาทั้งหมดที่ได้นำเสนอในบทนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าองค์กรจะต้องให้ความสำคัญ และตระหนักถึงเรื่องการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กรนะครับ โดยเฉพาะเมื่อระบบสารสนเทศกลายมาเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการธุรกิจ และทำให้ธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศนะครับ ก็จะมี สาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ภัยคุกคามแต่ละชนิดจะส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศขององค์กรนั้นไม่เหมือนกัน องค์กรจะต้องมีวิธีการเทคนิคที่ป้องกันระบบสารสนเทศของตัวเองอย่างถูกต้องนะครับ นอกจากนี้จะต้องมีการกำหนดมาตรการนโยบาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของตนเองนะครับ เมื่อมีแนวทางแล้วจะต้องสามารถบังคับใช้แนวทางปฏิบัตินั้นให้เกิดขึ้นได้นะครับ นอกจากนี้แล้วองค์กรยังต้องมีการวางแผนว่า หากเกิดข้อขัดข้องกับระบบสารสนเทศขององค์กร องค์กรจะมีวิธีการอย่างไรที่จะดำเนินกระบวนการธุรกิจของตัวเองไปได้โดยไม่ติดขัดนะครับ สวัสดีครับ กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับ อาจารย์ดำรงศักดิ์นภรัตน์นะครับ ในคราวนี้ผมจะมาสรุปนะครับในโมดูลที่ 10 ว่ามีเนื้อหาที่สำคัญอะไรบ้าง ในโมดูลที่ 10 นั้นเราได้พูดถึงเรื่องของ ISIT Security แล้วก็ Governance นะครับสำหรับเนื้อหาในบทนี้เนี่ย จะเกี่ยวข้องกับว่าเมื่อองค์กรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ สิ่งที่องค์กรจะละเลยไม่ได้เลยนะครับ ก็คือการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบนั้นนะครับ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะมีความเสี่ยงต่อการถูกจารกรรม เนื่องจากว่าข้อมูลสามารถเข้าถึงจากระบบเครือข่ายได้นะครับ นอกจากนี้ ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยนะครับ เช่น ความเสี่ยงเชิงเทคนิค ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในองค์กร และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรครับ ตัวอย่างของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้นั้น ก็อย่างเช่น ความเสี่ยงจากอินเทอร์เน็ตความเสี่ยงจากการใช้เครือข่ายไร้สาย ความเสี่ยงจากโปรแกรมมุ่งร้าย ความเสี่ยงจากแฮกเกอร์และก็อาชญากรรมคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากบุคลากรภายใน และความเสี่ยงที่เกิดจากตัวซอฟต์แวร์เองและเพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงเหล่านี้ องค์กรจะต้องมีวิธีการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินความเสี่ยง และการประเมินค่าความเสียหายของความเสี่ยงแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นนะครับการกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัย การวางแผนสำรองเมื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อที่จะทำให้กระบวนการทางธุรกิจนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้ และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับ องค์กรสามารถจัดหาเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เข้ามาใช้จัดการความเสี่ยง เช่น การทำ identity management การทำ authentication การใช้ firewall การใช้ intrusion detection system และการใช้ unified threat management system นะครับ การใช้โปรแกรมต่อต้านไวรัสก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถจะทำได้นะครับ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการเข้ารหัสข้อมูลที่ทำให้การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายนั้นมีความปลอดภัย